มันก็คือตอนนี้ช่วยเรามากินร้านอาหารคอย คอยเคไปเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นแล้วตอนนี้เราอัดในห้องน้ำคือห้องน้ำใหญ่มากเมื่อกี้เราเห็นภาพไปแล้วใช่ไหมแล้วเราก็หิวมากเราเลยสั่งไปเยอะมากๆ ก็เดี๋ยววันนี้จะมารีวิวด้วยเจ็บคออยู่ไม่สบายเราจะมารีวิวร้านอาหารแล้วก็รสชาติความอร่อยของอาหาร ซุปร้อนๆท่อาต้นบอกแกงจืดเต้าหู้แกงจืดเต้าหู้โอ้โหกินหมดแล้วเลยเหรอ ใช่ อร่อย 拜拜。 ็นน้ำกระเจี๊ยบกับชาเบอร์รี่ผสมกันดีครับเสิรคนเสิร์ฟฝั่งนู้นได้ไหมคะขอบคุณค่ะ ชนกันดีกว่า ขอบคุณค่ะ มาเร็วชนป๊าป๊าชนถ่ายรูปชนถ่ายรูปเลย ถ่ายรูปจากฝั่งนั้น อะไรล้ครับกระเจี๊ยบปกนะชาชาเบอร์รี่ชาเบอร์รี่ก็ไม่ได้ตัดเสียงออกอยู่แล้วไม่หรอเป็นเดียไอติมอร่อยมากน้อติมอร่อยใช่ตอนที่มันมีไอช็อกโกแลต อากงเสียสละให้แม่หมิกปะไอติมนะอากงน้ำตาลเยอะละอาติมให้แม่หมิกนะ